พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน p t e c ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบและรองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้า และกระบวนการผลิต ให้แก่ผู้บริโภคแล้ว ยังช่วยยกระดับสินค้า และกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมไทย ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลด้วยครับ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ p t e c h สวทช เปิดให้บริการวิเคราะห์และทดสอบ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ประกอบการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตามมาตรฐานบังคับในระดับประ ประเทศ รวมทั้งทำการทดสอบเพื่อขอเครื่องหมายรับรอง ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตัวอย่างการให้บริการเช่น การทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าชนิดแพ็คตามมาตรฐาน UN ECE R100 R100 และทดสอบแบตเตอรี่พลังงาน เพื่อรองรับการผลิตและประกอบของภาคอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในประเทศ การสำรวจสภาพแวดล้อม คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของรถไฟฟ้า ให้แก่ BTS และการทดสอบความถี่ การควบคุมใช้งานโดรน ตามข้อ อกำหนดของ กสทช สนใจรายละเอียดและติดต่อใช้บริการได้ที่ www.ptech.or.th ให้บริการโดย p t e c h สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000